すいません。 คิดถึงทุ่งลุยลายกันเลย อ่า ครับผมนะ นะฮะจบลงไปนะครับผมช่วงนี้ลง